สัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะคืออะไร เดี๋ยวเรามาดูมาดูกันนะคะสัญญาอนุญาต Creative Commons เนี่ยมันไม่ใช่ของไทยเป็นของต่างชาติเขากำหนดขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นเหมือนสากลน่ะเอามาใช้งานกันนะคะเราจะเห็นสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็คือเวลาคุณเจอ แล้วเจอสัญลักษณ์แบบเนี้ยคุณต้องตีความไม่ได้ว่าสัญลักษณ์เนี้ย มันมีความหมายว่าอะไร สามารถที่จะดึงผลงานมาใช้ได้ไหม หรือเขาห้าม ห้ามใช้งานเลย หรือว่าดึงไม่ได้แต่ต้องใส่เขาเรียกว่าใส่ให้เครดิตเขาอะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าสัญญาอนุญาต Creative Commons เนี่ยเป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งพัฒนาโดย h e l l e t นะคะนะคะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะ องค์กรเนี้ยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเนี้ยนะคะก็เป็นองค์กรทางด้านกฎกฎหมายนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ก็คือเพื่อให้เจ้าของผลงาน อันมีลิขสิทธิ์สามารถแสดงข้อความอันอำนวยความสะดวกให้สาธารณชน รู้ถึงสิทธิ์ในผลงานนะคะแล้วก็ทราบว่าจะนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนไปใช้ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ อันนี้พูดถึงในกรณีเป็นเจ้าของผลงานเนาะ แต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่ใช่เจ้าของผลงานเนี่ยค่ะ เราจะต้องมาตีความไอสัญญาอนุญาตหรือสัญลักษณ์ของ Creative Commons เนี่ยแหละนะคะแล้วก็ผู้ที่นำผลงานไปใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อย่างเช่น อ้างอิงแหล่งที่มา แล้วก็เป็นการใช้ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า แล้วก็บางครั้งดึงมาใช้เนี่ยแต่ว่า เจ้าของลิขสิทธิ์บอกว่าห้ามดัดแปลงต้นฉบับ บางครั้งเราเอามาเราก็มาตัดต่อใส่นู่นนี่นั่นได้ใช่ไหม บางคลิปนะ แต่ว่าเราดึงมาเลย บางครั้งเราไม่รู้หรอก คลิปไหนอนุญาตคลิปไหน ไม่ไม่อนุญาตถูกไหมคะ นะคะ อ่ะ เขาบอก Creative Commons นะคะ แปลอย่างสั้นๆเลยก็คือชุดของสัญญาอนุญาตแบบเปิดกว้าง หมายความว่าไง มาแปลความกันนิดนึงนะคะ สัญญาอนุญาตก็คือสัญญานั่นแหละ นะคะ เป็นแบบเดียวกับที่เราใช้เวลาทำนิติกรรมเซ็นสัญญานะคะ แล้วก็มีผลทางกฎหมายนะคะแล้วก็ชุดเนี่ยแปลว่ามีสัญญาหลายฉบับรวมกันเป็นชุดๆนะคะส่วนคำว่าเปิดกว้างอ่ะเรามาดูคำว่าเปิดกว้างนะก็คืออในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา รู้จักไหมทรัพย์สินทางปัญญาอะไรที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาบ้าง เดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเรียนลึกอีกทีนะ อันนี้คือเราเรียนไปเรื่องของ Creative Commons ก่อนเนาะนะคะ ทรัพย์สินทางปัญญาเขาบอกว่าเป็นคำเรียกอะค่ะ รวมๆของ ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรแล้วก็แนวคิดอื่นๆ อย่างเช่น พวกเครื่องหมายทางการค้าหรือว่าความรับทางการค้า อันเนี้ยเขาเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไร เราบอกอยู่เกิดจากการคิดสร้างสารรค์ของของ บุคคลหรือของของคนกลุ่มหนึ่งหรือคนคนหนึ่งก็ได้ ในการที่จะคิดสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาถูกไหมอันนี้คือทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อคิดแล้วมันจะกลายเป็นทรัพย์สินของของคนคนนั้นอย่างคุณตัดต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น มันเป็นผลงานของคุณปะใช่ไหมหรือคุณถ่ายภาพขึ้นมาหนึ่งรูป ภาพถ่ายภาพวาดภาพเขียนอะไรเงี้ยค่ะ หนึ่งภาพที่คุณถ่ายเนี่ย มันเป็นผลงานของคุณถูกไหมคุณเป็นเจ้าของของภาพนั้นถูกปะใช่ไหมคะ ถ้าเกิดมีใครเอาภาพของคุณไปใช้งาน โดยที่คุณไม่รู้เรื่อง คุณอนุญาตไหม มันก็แล้วแต่เจ้าของ คือเราอ่ะจะตอบได้ว่าเราอนุญาตหรือไม่อนุญาตอยู่ในใจเรา โอเคคุณอาจจะเป็นคนแต่งภาพแต่คุณต้องให้เครดิตเจ้าของคนถ่ายถูกไหม ก็แบบครีเอทโดย แล้วก็อัดแอปโดย อะไรเงี้ยแบบถ่ายภาพโดย แต่งภาพโดย อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีให้เครดิตเขาใช่ไหมคะ อันเนี้ยอันเนี้ยสำคัญอีกอันนึงก็คือลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์นะคะแปลว่าสิทธิ์ของผู้สร้าง อันเนี้ยเราได้ยินบ่อยนะคำเนี้ยโดยเฉพาะช่วงแบบ 3-4 ปีมาเนี้ย เราได้ยินคำนี้บ่อยมาก ก่อนหน้านี้จะทำอะไรไม่เห็นเรื่องของลิขสิทธิ์เกิดขึ้นมาในชีวิตเลยตอนเด็ก ถูกไหมคะ พอโตขึ้นทำไมมันรู้สึกเรื่องนี้มันเข้ามาใกล้ตัวเหลือเกินนะคะ อ่ะเขาบอกว่าสิทธิ์ของผู้สร้างนะคะครอบคลุมตัวชิ้นงาน สร้างสรรค์ประเภทต่างๆ อย่างเช่น งานเขียน ภาพวาด งานดนตรี ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ หลังจากที่สร้างงานขึ้นมานะคะแล้วก็เผยแพร่แล้วเนี่ยลิขสิทธิ์จะตกเป็นของผู้สร้างโดยอัตโนมัตินะคะโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนที่ไหนแต่อย่างใด อันนี้คือทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาที่เราผลิตขึ้นมาเอง เมื่อเรานำออกมาใช้งานแล้ว มันคือเราคือเจ้าของลิขสิทธิ์ มันคือสิทธิ์ของเราถูกไหมคะ อ่ะ อันนี้คือความหมายของลิขสิทธิ์นะคะ เรามาดูทรัพย์สินทางปัญญาอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของสิทธิบัตรนะคะ เป็นเรื่องของความคุ้มครองนะคะ อย่างเช่นความคุ้มครองเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน นะคะสิทธิบัตรจะต่างจากลิขสิทธิ์ตรงที่ต้องมีการต้องมีการขอจดจดทะเบียนก็คือในการขอจดสิทธิบัตรนะคะไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีขั้นตอนทางด้านเอกสารแล้วก็มีค่าใช้จ่าย สิทธิบัตรอย่างที่บอกเราเข้าใจลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรคือถามว่ามันเหมือนกันไหมขั้นตอนการสร้างเหมือนกันนะคะแต่สิทธิบัตร เน้นเรื่องของกระบวนการ คุณสร้างวิธีการเลี้ยงผักแบบไฮโดรโปนิก คุณก็จะมีวิธีการเลี้ยงของคุณอะให้น้ำแบบละอองให้น้ำแบบหยด ต้องให้แดดช่วงเช้าอะไรเงี้ย คือหลักการของคุณะเป็นกระบวนการตรงเนี้ยนะคะ แล้วออกมาเป็นผักที่แบบสดสะอาด แล้วก็รูปทรงแบบเนี้ย ไปขอจดสิทธิบัตรได้ไหม ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปเห็นใครที่มาลอกเรียนแบบวิธีการของคุณฟ้องได้เลย นี่คือการจดสิทธิบัตร คือมีเอกสารยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของชิ้นงานนั้นๆนนะคะ ส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์คือเรื่องของลิขสิทธิ์คืออะไร คุณแต่งเพลงมาหนึ่งเพลง เพลงนี้เป็นเพลงของคุณแต่ง ต้องไปจดสิทธิบัตรไหม มันเป็นเพลงที่คุณแต่งอะ่ะ มันไม่มีใครมาคนที่เรียนแบบก็คือลอกอะ่ะใช่ไหม ถูกปะเพราะฉะนั้น ลิขสิทธิ์มันก็คือเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นแล้วก็มันก็กลายเป็นของของเรา แต่สิทธิบัตรมันเป็นเรื่องของกระบวนการ ซึ่งคนอาจจะคิดเหมือนกันคล้ายกัน ก็สามารถเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะอ่าเขาก็เลยเป็นเขาเรียกไงเขาก็เลยมีการจดสิทธิบัตรเกิดขึ้น